กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับในหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในหัวข้อย่อยที่ 1 เรื่องการออกแบบนวัตกรรม จะมีเนื้อหาย่อยทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้นะครับ เรื่องที่1การออกแบบนวัตกรรม เรื่องที่ 2 ปัจจัยในการกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษา และเรื่องที่3 องค์ประกอบโครงสร้างของการออกแบบนวัตกรรม ในหัวข้อที่1นนะครับการออกแบบนวัตกรรมก่อนอื่นเลยเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า การออกแบบและความหมายของคำว่านวัตกรรมกันนะครับสำหรับความหมายของคำว่า นวัตกรรม เราคงได้ศึกษากันไปแล้วในหัวข้อที่ผ่านๆมาสำหรับในตอนนี้นะครับเรื่องของการออกแบบ การออกแบบนะครับหมายถึงการถ่ายทอดความคิด เพื่อที่จะแสดงความคิดนั้นนะครับ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ หรือเข้าใจสำหรับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ออกแบบควรจะถ่ายทอดความคิด และมีองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมดังนี้ 1. ชื่อนวัตกรรมควรจะเป็นการตั้งชื่อให้เหมาะ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้ผู้อื่นนะครับ เข้าใจได้ง่ายว่า นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับสื่อถึงอะไร เรื่องที่ 2 นะครับวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม เป็นการบอกวัตถุประสงค์ว่านวัตกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใดนะครับ เรื่องที่ 3 ทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เรื่องที่ 4 ส่วนประกอบของนวัตกรรม และเรื่องที่ 5 การนำนวัตกรรมไปใช้ว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไร หัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องของปัจจัยที่เราควรคำนึงถึงในการออกแบบ นวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทสื่อการสอน ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทสื่อการสอนนั้น ผู้ออกแบบควรจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์การเรียน 2. ลักษณะของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีลักษณะอย่างไรอยู่ในช่วงวัยใด มีความสนใจ อยู่ในระดับชั้น มีความรู้หรือทักษะเบื้องต้นมาเพียงใด และเรื่องที่ 3. พื้นฐานและประสบการณ์ของผู้เรียน ปัจจัยที่4นะครับรูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เรื่องที่5 ธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระนั้น เรื่องที่6สภาพการเรียนว่าแต่เดิมมีสภาพการเรียนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างไร เรื่องที่7ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และงบประมาณ และเรื่องที่ 8 ราคาของนวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสม สามารถใช้ได้คุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ หัวข้อถัดมาเป็นเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างของการออกแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ซึ่งควรจะมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 1. ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนาควรจะตั้งชื่อนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจความหมายได้ง่ายนะครับ เรื่องที่ 2 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นให้ชัดเจน เพื่อจะส่งผลให้การพัฒนานั้นนะครับ รวดเร็วแล้วก็ตรงกับเป้าหมาย แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมนั้น ผู้พัฒนาจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และทฤษฎีการเรียนรู้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เรื่องที่ 4 องค์ประกอบของนวัตกรรม ในการออกแบบนวัตกรรมนั้น ผู้พัฒนาจำเป็นจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของนวัตกรรมว่ามีอะไรบ้าง เรื่องที่5การนำนวัตกรรมไปใช้และประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนที่จะแสดงความสำเร็จหรือเป้าหมายของนวัตกรรมนั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยวิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล และวิธีการวัดประเมินผลสำหรับประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อการเรียนการสอนนั้นมีลักษณะเป็นระบบ คือมีตัวป้อน Input กระบวนการโปรเซสและผลผลิตหรือ Output การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการเรียนการสอน ดังนั้นในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้นวัตกรรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Thank you